a p ได้เปิดให้กดซื้อ iPad Air 4 รุ่นเซลลูล่าหรือรุ่นที่ใส่ซิม ในราคาเริ่มต้นที่ 24,400 บาท สวัสดีค่ะ อิฟจิจาก iMod ค่ะ วันนี้วันที่ 10 พฤศจิกายน Apple ได้เปิดให้กดซื้อ iPad Air 4 รุ่นเซลลูล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่ง iPad Air 4 รุ่นเซลลูล่ามีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดคือ 64 กิกะไบต์ในราคา 24,400 บาท และขนาด 256 กิกะไบต์ในราคา 29,400 บาทค่ะ และสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Online Thailand และตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 และ Banana ก็เปิดให้สั่งซื้อเช่นกันค่ะ ค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อ iPad รุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียว หรือว่ารุ่นที่ใช้ Wi-Fi และใส่ซิมได้ด้วย เราก็ได้ทำคลิปอธิบายไว้เดี๋ยวอีฟจะแนบลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้นะคะค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า iPad Air 4 สามารถทำอะไรได้บ้าง หรือมีฟีเจอร์ไหนเพิ่มมาบ้าง ทางทีมงาน iMod ก็ได้ทำรีวิวอธิบายไว้ และแนบไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ อัปเดตข่าวสารข้อมูลดีๆ แบบนี้ได้ที่ช่อง iMood Official ของพวกเรานะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้อิจีขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ